สำหรับประโยคเลอดูเฟยดีผูแปลว่าฟิลิปเลอดูครับ สำหรับประโยค请稍等แปลว่า เชิญรอสักครู่คำว่า请แปลว่า ขอหรือเชิญคำว่าเชาแปลว่าชั่วครู่คำว่าเติงแปลว่ารอ ในภาษาจีนคำว่าชิง ใช้นำหน้าข้อความที่ผู้พูดต้องการให้คู่สนทนาทำอะไร ในตัวอย่างนี้คำว่าเจ้าทำหน้าที่เป็นคำวิเศษบอกเวลา จึงวางหน้ากริยาซึ่งในที่นี้คือคำว่าต่งซึ่งแปลว่ารอ